เดี๋ยวมันจะยุบลงไปอีกประมาณนี้เลยอะครับอุ้ยเหมือนทำไรเหมือนไรดั้งเลยอ่ะ